จะเห็นได้ว่าจากปัญหาการสอนของอาจารย์ปัญญาที่มีผู้เรียนจำนวนมากสอบไม่ผ่าน สามารถแก้ไขปัญหา ได้ด้วยการออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบ เพราะการออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบ สามารถช่วยให้ผู้สอนวางแผนการเรียนการสอนได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการได้รับผลป้อนกลับอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้สอนทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และยังทำการปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนของตนได้ สิ่งสำคัญอีกประการ ได้แก่การออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบยังเปิดโอกาสในการกระตุ้นให้ผู้สอนสามารถพิจารณาการเลือกใช้นวัตกรรมครอบคลุมทั้งทฤษฎี วิธีการ กระบวนการ รูปแบบการสอน การดำเนินการสอน รวมทั้งเครื่องมือการสอนใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอทีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้การออกแบบการเรียนรู้ มีความเหมาะสมกับพื้นฐานความชอบ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนด้วยค่ะสำหรับหัวข้อการออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบ อาจารย์หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้ และมีความสุขในการเรียนรู้กันนะคะ พบกันใหม่ในหัวข้อต่อไป โมเดลการออกแบบการเรียนรู้แอดดี้ค่ะ